หวังไว้อย่างนั้นนะ โอ้โหต็อกปอกกีไม่เข้าอ่ะองเห็นไหมท่านผู้ชมอะเรียบร้อย เรียบร้อยโรงเรียนเฮียสุดไหม อย่างที่ผมบอกไหม ถ้าแต่งมาทีคือแบบนี้ฮะ อลังการแบบนี้ฮะ นี่แหละคือทีเด็ดของเกมแดจังกึมฮะเดอะควีนแบนควิดนะ ประมาณนี้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะ โอ้โหข้าวหอดสลายน่ากินว่ะ อเอาละเอาละ ไม่เต็มที่แล้วเห็นไหม เสียงเริ่มไปแล้วนะคัดจมูกนะ ท่านผู้ชมอขอยัดกดนะ หนักๆมาดอกเดียวนี่แหละมาโอ้มาสักทีท่านผู้ชมอะนะช่วงนี้ คือ ท่านผู้ชม ผมคิดว่าผมจะลุยไปรอบเดียวเลย ให้มันจบนะถ้าเกิดว่าไม่แตกอะไรจริงๆอะ่ะผมจะซื้อฟีสปิน นะครับ ลองดูจะลองแบบหนักๆเลยวันนี้ที่แล้วว่าจะถอนก็เลยอ่าไม่ถอนสรุปนะครับ เดี๋ยวผมลุยต่อยาวๆ แล้วก็ เดี๋ยวถอนรอบเดียวเลยนะครับ คืนนี้นะ ตอนนี้เป็นดึกมากแล้ว แล้วก็อากาศไม่รู้ทำไมมันแบบมันเย็นๆนะ แล้วก็เอาอีกแล้วฮะ เหมือนภูมิแพ้จะขึ้นอีกแล้วผมนะ ถ้ายังไงผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเสียงยังไม่โอเคมาแต่ถือว่านะได้มาแล้วได้พูดกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมขอลุยถอนออก รอบเดียวเลยแล้วกันนะไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เพราะว่าถอนก็ใช้เวลาอยู่สักพักนึงนะครับ อืม ก็เลยยังไม่ถอนแล้วก็เดี๋ยวลุยเลยอ่ะไปที่เบ็ดสามสิบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอาสามสองนะว่าเดี๋ยวหลังหน้ากระดานไปฮะขอเทอร์โบนะอืมสเก็ตเตอร์ เออ มาอือหือ เอ้ามี แวว นะ มีแวว นะ มีแววนะ แบบนี้ดันเบ็ดใหญ่สู้ได้นะครับ มีแววนะบอกเลยนะ สวยฮะ อือหือท่านชมฮะเพราะฉะนั้น แล้ว ไม่พูดพร่ำทำเพลงผมไปเบ็ดร้อยเลยนะอย่าว่างันงี้ ไปสิบหมุนทุกคนฮะเดี๋ยวดูกัน ปกติเนี่ยผม ดันเบ็ดสู้บ่อยนะ สเก็ตเตอร์มาสวย อ้าวมาหม้อไฟมา วาย เรียบร้อยคิวเข้าแน่นอนฮะ ตัวเอได้ไหมแถวแรกโอ้โหไม่มีด้วย นะ มันจะเป็นทำไมถึงเรียกว่าเดจังเกิลเออมาดอกนี้สวย นะ ก็ดูรูปเนี่ย นะทำอาหารอาหารเกาหลีอะนะครับ เออ สักทีหนึ่งขอแค่นี้เลยออกมาแล้วครับผมน้ำชมฮะสะใจ อืม ดูพร้อมกันฮะหมื่นหกฮะดอกนี้ เบ็ดลอยนะอ่ามีแววฮะมีแววฮะโอ้โห เห็นแล้วผมหิวข้าวอะต๊อกบกจีนะ ทั้งไอ้อะไรนะ ข้าวหอดสลายอะโอ้โห เอาดีอะดูเป็นเปรมกันไปเลย ท่านผู้ชมแดจังกึมเนี่ยชอบออกแบบนี้แหละ ชอบออกแบบนี้มากๆเลยแหละ นะครับ ถึงบอกว่า มีแวว ก็คือผมดันเบ็ดสู้นะ ปรับเบ็ดสูงสูงสู้เอา นะครับ แต่ถ้าไม่แตกจริงๆเนี่ยแนะนำให้ลองซื้อฟิสปินดูลองซื้อนะครับผมไม่ได้ว่าซื้อแล้วมันแบบจะได้ทุกดอกนะท่านผู้ชม การซื้อวิสปินคือการขึ้นทางด่วน เราก็ต้องไปลุ้นเอาอยู่ดีว่ามันจะบวกมากบวกน้อยนะครับ เพียงแต่ว่าไม่ต้องรอแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาหมดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อให้ดูมานะครับเจ็ดพันห้านะ ไม่ไม่ไม่ไม่ห่วงเลยมาทำกำไรมาโอ้โหได้เยอะด้วยสเก็ตเตอร์มาหนักๆเลยสิบหกหมุนอุ้ย เต็มๆ เลยท่านผู้ชมฮะ มีแววฮะ มีแวว บอกเลยคูณมา มันคูณทีละสเต็ปนะท่านผู้ชม ทีละขั้นนะนะครับ มันไม่ได้แบบคูณทบนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยยิ่งคอมโบเยอะยิ่งคูณเยอะฮะวายสองแถวกลางคูณสี่ไปดีซื้อเจ็ดพันห้านะ มาดูเดี๋ยวว่าคุ้มไหม ตอนนี้กำไรอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะ ถ้าไม่นับซื้อฟรีตอนนี้นะ เอ แปลงร่างสวยจ้า โบบ้ามาอยู่แล้ว คูณเจ็ดไปดี เจ็ดร้อยสามสิบห้าท่านผู้ชม อืม ไปฮะ โอ้ย เกือบเกือบเกือบเกือบ โอ้ยท่านผู้ชมเห็น ไอ้ตัวแถบสีฟ้าฟ้าไหม ออร่าออร่าสีฟ้าเนี่ย มันจะสุ่มตัวเหมือนให้เรานะครับ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมาแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยได้ค่าซื้อฟิลิปปินคืนกำไร2,500แล้วอยู่ในมือตอนนี้นะครับมาครับผมนะ8 1 0ันะตัวฟ้าฟ้านี่ก็คือมันจะสุ่มตัวเหมือนให้เราฮะมันจะขยับเรื่อยๆ นะ ไม่ได้ล็อกนะ เอาแล้วท่านผู้ชมฮะภูมิแพ้ผมขึ้นละ เสียงเริ่มเลยคัดจมูกแล้วทีเนี้ย ขอประทานอภัยด้วยนะท่านชมฮะสวยฮะ ซื้อฟรีหนึ่งรอบ นับเฉพาะ อืมกำไรประมาณไม่เยอะนะ ผมซื้อ วิจริงๆ ผมซื้อไปเจ็ดพันห้านี่ว่าเฮ้ยกำไรแค่สองพันห้าเองอะนะ อืมอ่ะ ลองดูฮะ ซื้อฟรีไม่เข้าท่าก็ นี่แหละ หมุนเราเหมือนเดิมนี่แหละ นะ เห็นไหมมาแล้ว สองพันหนึ่งร้อยลุ้นแตกนอกเอาอะแตกนอกเข้าท่ากว่าวะท่านผู้ชม ผมดันเป็นร้อยไปเรื่อยฮะยาวๆมาดูเลย ถ้ายังแตกดีอยู่นะผมจะดันจะดันต่อในรอบต่อไป แต่ยังไงรอบนี้ยังไงก็ขอถอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมขอพักก่อนนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเสียงไม่ไหวละนะครับตะคอกไม่ได้แล้ว แล้วก็ขัดจมูกมากเลยผมแพ้ขึ้นนะ กราบประธานอภัย อ้าวเพื่อนๆบอกสักนิดนึงนะครับผมผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกความบันเทิงก็พอเด้อนะคิดซะว่าผมทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้ดูนะไวเชื่อมาได้น้อยจริงอ่ะน้ำชมไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมปรับไปที่เป็นสองร้อยแล้วนะ ไปฮะ ดันขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยเดี๋ยวมาดูฮะ ถ้าแตกนี่คือปังมากนะ โคตรเลยแหละเบียดสองร้อยเนี่ยสุดๆ ถ้าไม่แตกก็ตัวใครตัวมันฮะ หมดสิบมุนเนี่ย โดนหน่อยๆเลยสองพันแต่ไม่เป็นไรฮะกำไรล้วนๆ มาเลย ถ้าบวกก็ดีฮะ ดอกใหญ่ด้วย ถ้าบวก รับรองเนี่ยมีหมื่นแน่ หวังไว้อย่างนั้นนะโอ้โหต็อกปอกกีไม่เข้าอ่ะองเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเรียบร้อย เรียบร้อยโรงเรียนเฮีย สุดไหมอย่างที่ผมบอกไหมถ้าแต่งมาทีคือแบบนี้ ฮะ อลังการแบบนี้ ฮะ นี่แหละคือทีเด็ดของเกมแดจังกึม ฮะเดอะควีนแบนควิดนะ ประมาณนี้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะ โอ้โหข้าวหอสลายนะกินวะอ้อเอาแล้วเอาละไม่เต็มที่แล้วเห็นไหม เสียงเริ่มไป แล้ว นะ คัดจมูกนะท่านผู้ชมอขอยัดกดนะหนักๆมาดอกเดียวนี่แหละมาพอแล้ว อืมผมหยุดแล้วนะท่านชม อืมโอเคนะครับผม ชัดเจนไหมผมพูดแค่ว่าชัดเจนไหมแค่นี้แหละนะเบ็ดสองร้อยนะดันเบ็ดดันเบ็ดใหญ่สู้เลยนะครับผมเอากำไรมาเล่นนะ เลยกล้าเล่นนะบอกอีกทีหนึ่งนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมขอถอนออกนะแปดหมื่นแล้วก็เดี๋ยวหกพันลุยต่อกับเกมเดจังเกิมรอบหน้า ผมขอพักรอบก่อนท่านผู้ชมฮะนะพักนู่นนี่นั่นหลายอย่าง เข้าห้องนำห้องน้ำจิบน้ำชากาแฟแล้วก็เดี๋ยวอาการผมดีขึ้น เดี๋ยวมาลุยต่อแน่นอนนะกดสับตะไคร้ไว้ด้วยนะเพื่อนๆฝากไว้จะได้ไม่พลาดนะครับขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่สนับสนุนเหตุต้นเสมอมาครับผมขอบพระคุณจากใจจริงๆฮะนะเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปแล้วกันเดี๋ยวขอญาตพักแป๊บหนึ่งครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวฮะ